โสอาตถลันโวสุขิโตวิรุณโหพุทธสาสเนอโรโคสุขิโต โหหิสหัสะเพหิยาติพิสาอาตถลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสเนอโรคาสุขิตา โหหิสหัสะเพหิยาติพิเสอาตถลัทธาสุขิตาวิรุณหาสาส เนอโรธาสุขิตาโหทัสหัสะเพหิยาทิเพ